ถึงอย่งนี้ลมไม่ได้ช่างหลดไอมุ่งดันเดนซอเองนังคันลูนากูใส่กับไอครุ่นลำเรจะคอนแทนนี้โลละไอสอเองนังคันลูนากู you saw me shimmer tears 少年侠们，独。